ระบำพัดรัตนโกสินทร์ระบำพัดรัตนโกสินทร์เป็นชุดการแสดงที่เรียนแบบระบำจีนรำพัดดั้งเดิม โดยพัฒนาให้เข้ากับกาลสมัย และความร้อนของอากาศในประเทศไทย ที่พัดมีความจำเป็นในการกระพือให้คลายร้อน ผู้แสดงถือพัดอันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ใช้ไม้ไผ่จากสารเป็นลวดลายต่างสีประดับผู้ไหม คุณครูจำเรียงพุทธประดับ และคุณครูเฉลยสุขวนิช ร่วมกันคิดประดิษฐ์ท่ารำ ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับพัดที่ผู้แสดงถืออยู่ในมือได้อย่างงดงาม